ออกกำลังกายสวัสดีค่ะเจนะคะเจก็จะมาสอนออกกำลังกายนั่นเองไปเริ่มกันเลยไปเริ่มกันเลยเริ่มจากขาตรงตรงก่อน ค้างไว้ 5 นาทีนะคะ อยบนเครือข่าย AS 5G ที่เร็วแรงที่สุดทั่วไทยทั้งความพิเศษกับแพ็กเกจรายต่อไปขั้นที่สามค่ะคอนเทนต์คุณภาพจากแม่น้อนแม่ยกขาแล้วก็ทำเหมือนปั่นจักรยานนะคะ เอาช้าๆหน่อยสิต่อไปขั้นที่สี่ค่ะ ให้เราทำขาไว้แบบนี้แล้วให้ยืดไว้แบบนี้ค่ะ วโปรโอริจินลครีมถ้าเราคู่ควรเขาล่มบอกว่าท่าที่ห้าค่ะ ให้เราตรงอ่อนแล้วก็ทำแบบพี่ทีชาชอบชอบมาการเวลาแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงมาก่อนเร็วขนาดนี้รีบไปเถอะก่อนจะโดนมาท่าที่หกค่ะกระโดดโตถ้าชนะสารนี้ได้สารนี้ท่าที่เจ็ดค่ะ จะเมาเลยค่ะเจ๊ก้อย แต่เอกไม่เคยเห็นบอสเบนเครียดกับเคสไหนเท่ากับเคสนี้มาก่อนเลย ทำไมอะ ื่อนเขาต้องตั้งฉายาเขาไว้ว่าทนายโซดาไฟให้นั่งเจ้าทนายโซดาไฟมให้การโดดสามรอบต่อไปท่าที่สี่ท่าสุดท้ายนะคะ ให้เราทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะหัวหนูร้อนไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์ กดไลค์แชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ให้ค่ะ เจ๊กับต้น ไม่มายัง